สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนที่9นะครับก็คือจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังนะครับ การเป็นผู้นำหรือภาวะความเป็นผู้นำของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับภาวะผู้นำนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงการวิเคราะห์ทฤษฎี หรือหลักการภาวะผู้นำผ่านพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ ซึ่งในส่วนของทฤษฎีนะครับ หลักการความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำเนี่ยนะครับ ซึ่งมีความหลากหลายมากนะครับทั้งนักวิชาการไทยนักวิชาการตะวันตกให้ความหมายไว้ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็หลากหลาย ดังนั้นจึงขออนุญาตขมวดนะครับเป็นความเข้าใจง่ายๆ สำหรับที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนอื่นต้องขอเกินนำก่อนว่าแนวคิดนี้นะครับมีพื้นฐานมาจากแนวคิดมหาบุรุษนะครับ ของกรีก และโรมันนะครับ ซึ่งมีความเชื่อว่าภาวะความเป็นผู้นำนะครับ เกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะครับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นได้นะครับ ซึ่งภาวะผู้นำนี้จะต้องประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับมีบุคลิกภาพที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวนะครับ แต่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับ เราเชื่อว่าผู้นำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยกำเนิดนะครับ แต่ว่า เกิดจากความที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการทำงานอย่างหนัก แล้วก็การใช้ความพยายามที่มากกว่าคนอื่นนะครับ หลักการนะครับของการสร้างความเป็นภาวะผู้นำนะครับหนึ่งสำคัญที่สุดเลยครับ ก็ต้องรู้จักตนเองก่อนนะครับ เมื่อเรารู้จักตนเองนะครับ ปรับปรุงตัวเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อชี้นำองค์กรนะครับ ไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับด้วยความรับผิดชอบที่มากกว่าผู้อื่นนะครับสอง มีการวางแผนในการดำเนินงานนะครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรนะครับ 3. การเข้าถึงทีมงานด้วยความเข้าใจนะครับหรือพูดง่ายๆก็คืออหัวหน้าที่ดีนะครับหรือเจ้านายที่ดีก็ต้องอรับรู้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆของลูกน้องหรือว่าเข้าใจลูกน้องนั่นเองนะครับ องค์ประกอบของภาวะผู้นำนะครับ แน่นอนครับว่าผู้นำคือผู้นำขององค์กรครับและผู้นำเองก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้สำเร็จรุ่ล่วง ได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวครับต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับผมจะรวบรวมนะครับองค์ประกอบของพระผู้นำที่สำคัญนะครับมาทั้งหมด 4 ประการนะครับ ประการแรกคือ 1 ตัวผู้นำเองนะครับ2ผู้ตามนะครับ ซึ่งเปรียบเสมือนแขนขานะครับของผู้นำนะครับ 3. การสื่อความหมายนะครับ แล้วก็ 4 สถานการณ์นะครับ โดยเฉพาะการสื่อความหมายแล้วก็สถานการณ์นี้เองนะครับจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาวะ ความเป็นผู้นำของบุคคลนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์นี้อย่างที่เราเคยได้ยินผ่านๆหูกันมาว่า สถานการณ์สร้างวีรบุรุษนั่นเองนะครับผู้นำแน่นอนครับ ผู้นำในส่วนนี้ก็เป็นใครไม่ได้นะครับนอกจาก คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำนะครับในเหตุการณ์ทุกๆ เหตุการณ์ตั้งแต่ในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นอองค์ประกันที่กรุงหงสาวดีนะครับจนพระองค์เสด็จกลับมาที่เมืองพิษณุโลก แล้วก็ทรงรับตำแหน่งเป็นอุปราชของเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งพระองค์นั้นมีบทบาทสำคัญ ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ทรงครองเมืองพิษณุโลกนะครับตั้งแต่ในสมัยที่ พระราชบิดาของพระองค์นะครับทรงเป็นกษัตริย์แล้วก็แล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยของพระองค์นะครับที่ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีต่อจากพระราชบิดานะครับ แน่นอนว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำที่ถือว่ามีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว แล้วก็มีความเป็นภาวะผู้นำนะครับ สูงมาก เมื่อนำทฤษฎีองค์ภาวะผู้นำหรือการจัดการองค์กรสมัยใหม่ไปจับในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยปรากฏว่า ครอบคลุมมากนะครับแสดงให้เห็นว่าแนวคิดหรือความคิดของพระองค์ในการวางแผนในการจัดการองค์กร ควบคุมคน ในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงมีความคิดที่ก้าวไกลนะครับมากกว่ายุคสมัยของพระองค์ ด้วยซ้ำไปนะครับ ผู้ตามนะครับผู้ตามในที่นี้นะครับเราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันนั่นคือ 1. ผู้ตามในด้านของการลบแล้วก็ผู้ตามในด้านของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ แน่นอนว่า การจะจัดการองค์กรหรือการบริหารงานราชการแผ่นดินได้เนี่ยก็ต้องมีทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญนะครับ ซึ่งฝ่ายบูในที่นี้เราก็จะเห็นกันจนชินตาแหละครับ ว่าในพระราชกรณียกิจสำคัญต่าง ๆ ของพระองค์ก็จะมีสมเด็จพระเอกานะครับ จะติดสอยห้อยตามไปตลอดนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีขุนศึกคู่กายของพระองค์นะครับ เช่น พระชัยบุรีพระศรีสมรรัตแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ได้ยินชื่อนะครับ สำคัญมากๆ เลยคือพระราชมนูนั่นเองนะครับ หรืออย่างที่เราดูในหนังนะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรนั่นคือเจ้าบุญทิ้งนะครับ แล้วก็3นะครับกองอาสากองอาสาในที่นี้ก็จะมีกองอาสาจามนะครับกองอาสามอแล้วก็กองอาสาญี่ปุ่น ซึ่งกองอาสาพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้ารัชสมัยของพระองค์เนี่ยในระเบียบราชการนะครับของ ในในทางการทหารของกรุงศรีเนี่ยไม่นิยมที่จะใช้กองอาสาเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับ แต่ว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยเนื่องจากว่าพ่ายแพ้ในสงคราม ตั้งแต่สงครามช้างเผือกสงครามเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยปรากฏว่าพม่านั้นได้กว่าต้อนผู้คนแล้วก็จัดการขุนพลเก่งๆของกรุงศรีไปเกินครึ่งนะครับ ดังนั้นพระองค์จึงต้องสร้างกองอาสาขึ้นมาโดยการให้เบี้ยหวัดนะครับ ให้เบี้ยเลี้ยง แก่กองอาสาเหล่านี้ ซึ่งเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองอาสาญี่ปุ่นนะครับ นะครับส่วนพูดตามในด้านบริหารนะครับก็จะมีหลายตำแหน่งเลยนะครับก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูประมาณ6-7ตำแหน่งนะครับ เช่นพญยาจักรีนะครับ รับผิดชอบด้านพลเรือนแล้วก็หัวเมืองต่างๆนะครับพญยากลาโหมนะครับรับผิดชอบด้านกองทัพออกยาวังนะครับ รับผิดชอบด้านธรรมเนียมราชสำนัก ออกยาพระคลังรับผิดชอบด้านการต่างประเทศนะครับ ออกยาพลเทพรับผิดชอบด้านเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากร ซึ่งสำคัญมากกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับทุกคนเลยนะครับในเมืองนะครับแล้วก็ ออกยายมราชนะครับ เป็นตุลาการตัดสินคดีความแล้วก็ออกยาพักดีและผิดชอบด้านพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินนะครับ การสื่อความหมายนะครับ ภาวะความเป็นผู้นำนะครับ อาจจะมีด้วยกัน 3 ส่วนนะครับหลักๆก็คือ 1. ต้องเป็นนักพูดที่ดีนะครับสเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี 3. เป็นนักสอนงานที่ดีนะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนเรศวรนะครับ มีครบทั้ง 3 ประการเลยนะครับ เราจะมาพูดถึงประการแรกครับก็คือการเป็นนักพูดที่ดีนะครับ การเป็นนักพูดที่ดีของสมเด็จพระนเรศวรนั้นย้อนกลับไปในสมัยที่พระองค์ ทรงพระยาวเลยครับ เมื่อครั้งที่พระองค์นะครับทรงเล่นชนไก่กับพระอุปราชมังสามเกียรตินะครับ ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอุปราชนะครับเป็นชื่อมังสามเกียรตินะครับ ก็ปรากฏว่าชนกันไปชนกันมานะครับ ไก่ของพระนเรศวรหรือว่าที่เรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์นะครับ ก็ มีชัยชนะเหนือไก่ของ มังสามเกียรติจึงทำให้มังสามเกียรติเนี่ยโอ้โหโกรธแค้นเป็นฟืน เป็นไฟเลยครับแล้วก็พูดจา ดูถูกดูหมิ่นนะครับ ไก่ของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็กระทบกระเทือนมาจนถึง ฐานะของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นองค์ประกันด้วยข้อความที่ว่าไก่เฉลยตัวนี้เก่งนักนะครับจึงทำให้สมเด็จพระนเรศวรนะครับ ทรงพูดโต้ตอบกลับไปนะครับว่าไก่ของหม่อมฉันเอาสนุกเป็นชั่วครั้งชั่วคราว แต่สามารถตีพนันเอาบ้านเอาเมืองก็ยังได้นะครับ จนทำให้ พระอุปราชมังสามเกียรติเนี่ยโอ้โหนะครับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ แล้วก็เลยเกิดการสร้างบาดแผลนะครับระหว่างความบาดหมางของสมเด็จพระเทศวรกำมังสามเกียรติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการพูดปลุกใจทหารนะครับ เมื่อครั้งที่พญากำแพงเพชรนะครับ ได้พระราชองค์การจากพระมหาธรรมชานะครับ ในการให้ไปคุมไพ่พลกำลังพลไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ ที่บ้านชายเคืองนะครับ ปรากฏว่าด้วยความที่เป็นข้าราชการเก่านะครับ ยังไม่เข้าใจระเบียบแบบแผนการรบของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นรูปแบบใหม่นะครับ ก็ทำให้วินัยในการรักษากองทัพหย่อนยานครับ จนทำให้กองทัพของพระมหาอุปราชามังสามเกียรติ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้ออกลาดตระเวนกับกองอาชาหรือกองม้าเนี่ยมาทำการลาดตระเวนแล้วก็คอยป้นสะดม ปรากฏว่า สุดท้ายแล้วพญากำแพงเพชรก็พ่ายแพ้ให้กับอุปราชมังสามเกียรตินะครับ แล้วก็พ่ายพลถูกฆ่าตายหมดเลย ยกเว้นพระยากำแพงเพชรคนเดียว จึงทำให้พระเนศวรนั้นทรงพิโรธมากนะครับ แล้วก็สั่งลงโทษพญากำแพงเพชรด้วยการตะเวนบกตะเวนน้ำนะครับ แล้วก็สั่งให้ไปประหารชีวิต แต่สุดท้ายก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับ ตรงนี้เองนะครับ สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ทำการสอนสั่งนะครับกับพระราชบริพารของพระองค์ หรือขุนศึกทุกคนนะครับว่า การลบในครั้งนี้นะครับจะไม่สามารถแพ้ได้ ถ้าหากว่าคนใดพลาดพังในสมรภูมิ ก็ขอให้ทอดตัวตายในสมรภูมิจะหวนกลับคืนมากรุงศรีอีกครั้ง เพราะจะทำให้พม่านั้นได้ใจแล้วก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพการชนไก่นะครับของสมเด็จพระนเรศวรกับพระอุปราชมังสามเกียรตินะครับ ในขณะที่ทรงพยาวนะครับที่เมืองอกรุงหงสาวดีนะครับ